อรู้ได้ไงว่าฉันว่านอนซ่อนง่ายไม่รู้ ถ้าไม่รู้เราก็มาแสนอันตรายไม่สนแต่เธอก็ยอมเสี่ยงน้องในของมาเธอเอาชีวิตของเธอมาเสียทุกครั้งแต่เธอแต่เธอก็ยอมเธอคงคิดอะไรนักเเธอจะไหมคิดอน้เยอะเร็จให้ก่นเธอจะไหม ทุกตอนแ้นฉันได้รู้ทับทุกอย่างสื่อของเธอนั้นรักนนานไปทั้งซอยดังคำมึงก็คือเธอรู้อย่างฉันไม่ได้อะไรไม่คิดก็ที่สนใจไว้เป็นความเป็นน้ำกรรมให้เธอน่าได้สร้างขึ้นมาแต่อย่าพอเขาไปได้ cry I'm gonna say to you อใช่ไหมอาจเป็นเพราะเธอยังไม่เคยได้แพ้ใจ ต้องบอกใจเธอหนาคงจะหน้าด้านทำอะไรก็ได้สักความไม่สักอย่างแต่ฉันแต่ฉันไม่แคร์ o อ้ฉันก็ไม่ได้อยู่ไงไม่แคคิดดีสใจเธอจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องพูดให้ฉันฟังรอแต่อยากเขมาใกล้ไกั พูว่าไม่ใช่คนรู้จักแต่ก็ไม่อยากรู้จักช่นกัน